อผิดมากใช่ไหม จนนานได่มาทิ้งอายอย่าขอคืนใจเอาไปให้เขา เลิกกันได้ไหม คือคำที่เธอเคยเว้า คนอยากไปไม่แค่เราไอ้ขอสัญญาให้หัวยังหากอเจ้าครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ ก่อนใครสิพาเจ้านี้ เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมา เมื่อข้างขวาลูบหลังเบาๆกายกอดเจ้าและหอมที่หน้าผาลาก่อนที่รัก ยนว่าหักหมดใจ เกิดมาบอกเคยร้องไห้บอกเคยเสียใจอะไรขนาดนี้ แทบบอกคิดบอกฝัน นิทานสิจบจังสิ เพิ่งสิไปลีไอ้ผู้ไว้เดินนะไอ้ยังบ่หมด ากอดเจ้าครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ ก่อนใครสิพาเจ้านี้เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมามือข้างขวาลูบหลังเบา น้องเนอท้ายกอดเอาไว้ ต่อไปลืมน้องสายืนพาชัดหน้าพี่อายพื้นหนึ่ง น้องขอบคุณที่อายบอกรักน้องยอมรับหักอายสุดซึ้ง ถึงแต่หักบ่ได้แล้ว กอดน้องครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ ต่อไปดูแลเจ้าของ ความพักเขาสองมันจบลงแล้วอายุ จะหวนคืนมา แต่สายตาเจ้าบ่มีแววคงจบลงแล้วหรือเพียงกอดครั้งสุด